พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเทคโนโลยีโอมิกส์ กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของปะการังในท้องทะเลไทย แนวปะการัง เป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญในท้องทะเล เพราะเป็นทั้งแหล่งอาหารที่อาศัยที่หลบภัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยนะครับ แนวปะการังยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก มีประชากรกว่าหลายล้านคนบนโลกที่ได้พึ่งพาอาศัยประโยชน์จากแนวปะการัง เราจึงต้องอนุรักษ์แนวปะการังเอาไว้ไม่ให้ถูกทำลายหรือสูญพันธุ์ค่ะ นักวิจัย สวทช เก็บตัวอย่างปะการังในน่านน้ำไทยมาศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และกระบวนการตอบสนองของปะการัง ต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเล โดยใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เปรียบเทียบการทำงานของยีนในปะการัง และเปรียบเทียบระหว่างปะการังโคโลนี ที่ทนร้อน และโคโลนีที่ฟอกขาวรุนแรง ในช่วงที่อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมของปะการังไทย